การในชาฟอร์จูนกันนั่นเองทำกันนะจัดไป มา มาการในชาฟอร์จูนวันนี้เราจะเป็นจังไดมารอดูไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อน แต่บอกได้เลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างแบบว่าแตกยากมากแบบโอ้โหคือมันไม่ได้แตกยากมันต้องเรียกว่าแบบบวกยากนะมันนะไอแตกมันก็แตกอยู่ใช่ไหมมันก็แตกอยู่แต่ว่าจะกำไรไหมอีกเรื่องหนึ่ง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 สักหน่อยสักหน่อยเผื่อมีคนไม่เชื่อว่าในฟีแม่งก็แตกยากเหมือนกัน มาลองดูครับผม ใครจะไปรู้วันนี้เราอาจจะบวกกับเกมอันนี้ก็ได้นะุ้เราสิบเข้าอย่างนี้สวยงามดีครับเต็มพระไปแล้วไปยังต่อไหลหรือเปล่าไหลไปดีดอกหนึ่งนะสวยงามไปต่อเพื่อนไปต่ออย่าหยุดอย่ายอน อย่าหยุดอย่ายอนไปกันต่อต้องงานต้องงาน เห็นไหมเมื่อแบบเต็มกราฟแล้วไม่ยังแต่แค่หกสิบกว่าบาทเองถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างแต่ยากมากเลยนะมาเคมาครึ่งกราฟจังหวะนี้เราไปยังไงกันต่อดีไหลหรือเปล่าผม ไหลด้วยเคด่วนแล้ววายช่องสองนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้ว สวยงามไปต่อเพื่อนอย่าหยุด ไปต่ออีกไปต่ออีกเสียช่องสามไม่เข้าอ่ะ ดีๆหน่อยเด้อ ขอแจมแจมแบบว่าแหลมๆไปเลยสิบมาจังหวะนี้แล้วคิวช่องสามมาหรือเปล่าคิวคิวเข้าไหมโอ้โหเอนี่หว่ากูก็เห็นเอหลอยู่นี่หว่ามาคงมาคิวอะไรวะนี่าละวเจมาจังหวะนี้แล้วไปยังไงกันต่อดีไหลไหลคอไหลไหลไม่น่าจะไม่ไหลว่าแล้วจะเป็นสุดท้ายแล้วเมื่อจะเป็นสุดท้ายแล้วนะจะเป็นสุดท้ายก็ยังแตกคิวเต็มพระไปดอกนี้แล้วไปยังไงกันต่อเจช่องแรกมาหรือเปล่ายังไงดีเจ จช่องแรกหรือเคช่องสองไม่ไม่เข้าเลย โอ้โห อะไรวะหน้า เห็นบ้างว่า มันแตกละมันแตกยากจริงนะเกมนี้นะแต่ไปร้อยหกสิบห้าบาท กูซื้อไปสามร้อยกว่าบาทเช็ดเคเออเปลืองชิบหาย ไป ผมว่าเบ็ดสี่กันดีกว่าเบ็ดเบ็ดห้าไม่ไหวขอดีๆนะ เบ็ดสี่ขอดีๆเด้อ ทรงอย่างเน่าเลย ในฟรียังไม่พอวะสามร้อยแต่ทรงเน่าจัดจังหวะเนี้ยทรงเน่าจัดเลย เอไปครึ่งกราฟของเราไหลไหม ยังไงดีไหลไหม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 เอไม่มาวันนี้หนึ่งนิดนึงสามร้อยแล้วเนี่ยขอสามร้อยแล้วจัดจัดเป็นสี่ฟีเจอร์หน่อยดีกว่าแต่กูดูทรงไม่น่าได้แล้วมั้งเนี่ยสามร้อยกูไหลายาวละไหลายาวละโอ้โห โอ้โหโอ้โหเจ็ดโคกเอ้ยไม่ใช่อย่างนี้ดิเพื่อน ไม่ใช่อย่างนี้ไม่เหมือนนี่ยที่เราคุยกันไว้นี่หว่า มันไม่ใช่อย่างที่เราคุยกันไว้นี่เกลือจับเลยเมเนะเอไหมเอเอเอเอเอหมุนให้ได้เอนะหมุนให้ได้เอนะมึงโอ้โหไอสิบมึงมาทำไมกูเดาเอเพื่อนเออสาวน้อยมาอยู่สาวน้อยนะ รู้จะเรียกว่าอะไรดี สาวน้อยแหละ มาผมว่าเบ็ดสี่ไม่ไหววะขอยัดไปแบบแก้มือเบ็ดห้าดีกว่ามาแก้มือเบ็ดห้ากันสักหน่อยดีกว่า สุดตา มาทำครับดอกนี้ แต่ยังไม่เห็นทรงว่าจะแบบจะได้กำไรเลยนะเพื่อนนะยังไม่เห็นทรงเลยนะผม ขอเข้าฟรีแบบไม่ต้องซื้อได้ไหม กูจะได้แบบว่ามีลุ้นกำไรกันหน่อย ไม่ไหวว่ะเพื่อนเบ็ดสามพอแล้วกันเบ็ดห้าไม่ไหวจริงยัดฟรีแม่งเลยปะพอดีเลยเนี่ยถ้าเบ็ดสามยังไม่แตะอีกก็หมดตูดแล้วนะวะนะถ้าเบ็ดสามรอบนี้ยังไม่แตะก็หมดตูดไปเป็นที่เรียบร้อยกันเลยนะครับผม ลองดูลองดูไม่เสียหลายเว้ย ไอสิบมาสิบช่องแรกสิบอืมอะไรวะนะ่ะกูจะเอาไอสิบแม่งเอาอะไรมาให้กูก็ไม่รู้ เจไหมเจเจ เต็มคราฟเลยนะเจเจไอคิวมึงมาทำไมกูจะเอาเจฮัลโหล ผมดูทรงแล้วน่าจะหมดว่ะไม่ไม่มีทรงเลยจริง อเจดีมครับแล้ววายช่องสามมาวายช่องสามไหลนะเนี่ยวายช่องสามไหลนะเนี่ยสวยงามไปดิครับวายช่องสามไหลอย่างนี้แล้ววายช่องสองมาต่อหรือเปล่าแล้ววายช่องสองมาต่ออย่างนี้มันก็การันตีการแตกไปเลยดิเออ มาวามาวาทรงมาอยู่นะทรงเริ่มมาแล้วแต่แตกเบาชิบหายเลย ทรงเหมือนจะมาต่แตกโคตรเบาชิดคกเลยแต่ไปยี่สิบเก้าบาทคุณนึกว่าจะแรงอะไรกันครับนี่ เต็มกราฟอีกดอนแล้ววันนี้โอ้โหแล้วสิบมาอีกแล้วจังหวะนี้นะแล้ววายช่องสองกับวายช่องสี่มาอย่างนี้วายช่องสองกับวายช่องสี่มาอย่างนี้ก็แตกกันต่อดิครับรออะไรละไปเพื่อนไปอย่างนั้นแหละแต่มันก็ยังเบาอยู่ดีเมื่อเจเจเจว่าไงเจไอเจไอเจแม่งไม่แตกจะเป็นสุดท้ายแล้วเพื่อนจะเป็นสุดท้ายว่าไง สปินสุดท้ายว่าไง โอ้โห หมดกองไปที่เรียบร้อย ผมแตกไป85 บาทไอ้เชคโค เอ้ย กูไม่ไหวแล้ว กูไม่ไหว จะเคลียร์แล้วไปเบ็ดสิบแม่งเลยแล้วกัน ลุ้นๆไปเลยไป วัดวัดใจไปเลยวัดใจไหมล่ะมึง 8 9 สปินไม่แตกสักสปินไปบ้าก้าบาทสุดท้ายกูแล้วเนี่ยมา